เลยแต่ไม่เป็นไรดอกดอกนี้บวกกัาเท่าไหร่ครับผม กับเกมใหม่ PG ีจีนะกับหมื่นสองพันสามร้อยสิบห้าเรื่อนน่ารางวัลก็ต่อรับไปเลยจ้ะไปคำให้คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำ ต่ำกว่า18ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเอาละครับผมก็กราบสวัสดีสวีดกันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มาพบกับไอ้หำแหละอีกแล้วนะครับนะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมใหม่ของค่ายพีจีเลยครับผมเกมส่งการนะเพื่อนๆนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่านพวกอัตราการจ่ายและกติกาต่างๆ เพิ่มเติมกันได้นะครับผมวันนี้ผมจะไปบวกเลยนะเพื่อนๆนะกับ ทุน 720นะเพื่อนๆนะมา เพิ่มเริ่มต้นที่เท่าไหร่ดีแม่เน็ตเน็ตเน็ตจ้าไม่เอาสิ เท่าไหร่ดีเพื่อนๆเอาสักสามสิบแล้วกันเนาะปล่อยไปสิบเปิดก่อนสิบเปิดลองดูก่อนสักสิบเปิดนึงนเพื่อนนะ มารุ้นกันจะเป็นยังไงเปิดแรกเนี่ยกิบเปิดที่สองมาไหมไม่มาเปิดที่สามเออมาหน่อยเออคิวมาเออตัวคนโอ้โหมาดิ มาดิได้อยู่เนี่ยได้อยู่ เอมาแถวสอง เอมาแม็กไม่มานะ ไม่เป็นไรขอหน่อย อีกอืมมาหน่อยมันโอ้แว่นตาแถวสามไม่ลงไม่ลงเลยเพื่อนเอ้ยเปิดสุดท้ายเป็นไง มาสิ มาหนึ่งชุด อูนเต็มแถวไปดิเหมือนเพื่อนเลยเสียดายมาเอาเพิ่มไปสักหน่อย สักหน่อย สักนิดสักหน่อยเอาห้า ห้าสิบแล้วกันเพื่อน ไปมันเป็นสูตรนะ ผมจะปล่อยออโต้ระหว่างสิบสามสิบอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะ เดี๋ยวมารุ้นกัน สูตรอย่างนี้อืมนั่นไงสูตรนี้อย่างได้อยู่นะเพื่อนนะโอ้โหมาดิคูณไปดิโอ้ยมาดิครับ มาดิครับอย่างนี้มาดิครับผม มาดิครับ มาดิครับโอ้โหเอาดิเอาดิเอาดินี่ไงถึงบอกไงว่ามันเป็นสูตรเคมีคูณไป ยาวๆดิครับอย่างนี้ มาอีกโอ้โหเงินเพื่อนเลยเอาเรื่องเอาเรื่อง อีกไหมคุณโอ้โหดูตัวคุณเพื่อนตัววายลงช่วยชีวิตดิเขาโอ้โหสี่พันแล้วเพื่อนตอนนี้ อืเต็มคาราเบลไหมล่ะ เกมส่งการเพื่อนขอเพิ่มเสียงนิดนึงเพื่อความสะใจแล้วกันเพื่อนไปครับสี่พันตอนนี้ มา เป็นยังไงไม่เข้าอีกแล้ว มาหน่อยที่เออคิวมาหนึ่งชุด เออมาอีก มาอีกไหมโอ้ตัววายมาช่วยครับเพื่อนๆขูดห้าไปดิ มาอีกมามาอีกหกร้อยโอ้ยมาอีกหนึ่งพันนะห้าแล้วเพื่อนนะหนึ่งพันกับอีกห้านะมาหน่อยสิอีกสักดอกเป็นไรไป เงียบแก้วเงียบอีกแล้วอืมไม่เข้าเลยอืมโอ้สแกตเตอร์ว่ายังไงมาไหมช็อตนี้หยุดหยุดอันสุดท้ายเกือบปิ้งเลยขึ้นมาอีกสักอันเป็นไรไป มาไม่ไม่มานะไม่อีกสักตัวตายหรือเปล่ามาเลยครับผมสแกตเตอร์สามตัวฟีสเปนแปดสิบสองเปิด มารนกันเพื่อนเนะเออมาซิว่ายังไงเอาสิบมาหนึ่งชุดละตัวคูณแบบเออมา ก้าวมาเอ้ยก้าวไม่มีแถวสามโอ้ตัวบายมาช่วยชีวิตเอาคูณไปมาขึ้นคูณไปมาอีกอืมไม่มานะอืมมีตัววายแต่ไม่มีตัวเชื่อมแม่อย่าเพิ่งเงียบสิมาก่อนเออมาโอ้ยคิวกับ เคมาเออคูณห้าไป ขึ้นไปเป็นคูณโอ้โหเท่าไหร่แล้วเนี่ยอืมแว่นตาแถวแรกไม่ลงเหมือนเมื่อนเลยมาเออคูณสิบเอ็ดไปดิโอ้ยางดุแว่นตาแถวแรกมาอืมไม่มานะ าเสียดายแล้วเวลาโอเคมาเออเต็มช่องไปดีอย่างนี้โอ้โหเต็มการาเบลมาอีกอีกห้าเปิดนวลอู้แต่ช็อตนี้บวกไม่พันเก้าครับผมไปไปไปกันต่อไปกันต่อข้าวมข้าวแถวสามไม่ลงเอมาเอาเกือบเต็มช่องเพื่อนเลยคูณสิบเก้าไปมาอีกมาอีกอืมอย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งอีกสองเปิด มาก่อนอีกสองเปิดอีกสองเปิดมามามา มาไม่แม่ตาอืมเป็นแถวสามขอเว่นตาแถวสามนะจ๊ะแว่นตาแถวสามมาจานเรียบร้อยเต็มช่องไป โอ้โหเพื่อนๆดูจอดนี้คุณยิบแปดเต็มคาราเบลเอาวิเจมาีครับผมคูณไปสามสิบสองโอ้โหเพื่อนๆเลยช็อตนี้ช็อตนี้ เต็มคาราเบลครับผม โอ้โหเก้าพันนอนนับเพื่อนๆเอ้ยรางวัลก็ต่อซูเปอร์เมกะเลยนะดอกนี้นะ ไปกันต่อครับผมไปกันต่อ เปิดสุดท้ายไว้ไง ไม่ลงมาอืมน่าเสียดายเพื่อนเลย แต่ไม่เป็นไรดอกดอกนี้บวกมาเท่าไหร่ครับผม กับเกมใหม่พีจีนะกับหมื่นสองพันสามร้อยสิบห้าเพื่อนนารางวัลก็ต่อรับไปเลยจ้ะไปออโต้อีกสิบสี่เปิดเพื่อน มารุนกันขอสักสองหมื่นขอสักสองหมื่นขอสักสองหมื่นได้หรือเปล่ามาก้าวมาชุด สแคตเตอร์มาด้วย อืมาคูณสามไปเออมาอีกขออีก อืขัดน้ำมาเออคูณห้าไปดิ อสิบสองแถวสิบไม่มาอับแต่ได้สาวๆมาหูนข้าวไปโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องจะแตกหมื่นไหมไม่ถึงหมื่นแหมอาเสียแต่บวกมาอีกพันห้าร้อยห้าสิบห้าครับเพื่อนอ่ะรางวัลก้อนโตอยู่นะ ไปกันต่อครับผมอืมเอ แถวแรกไม่ลงอุ้ยสแคปเตอร์ว่ายังไงว่ายังไงมาไม่ไม่มาอืมช่องสุดท้ายมาไม่ไม่มาเพื่อนเลยอ้ยสิบมาอืมข้าวโอ้ย อืมไม่มีตัวเชื่อมแล้วเพื่อน อืมสิบมา ขอเก้าแถวกลางขอเก้าแถวกลาง ไม่มา อืมมาไอตัววายเชื่อมเพื่อนอืมมาให้หน่อยเดียวโอ้โหมาอีกสิมาโตหมดแล้วตอนนี้เราจะเพิ่มเลยนะเพื่อนนะมาสิบเปิดสุดท้ายผมปิดไม้ร้อยยี่สิบไปเลยสิบเปิดสุดท้ายเท่านั้น มารุ้นกัน ว่าจะเป็นยังไง มาไหมอย่าเพิ่งเงียบมาก่อนอืมนั่นขังน้ำมา ตัวเคแถวสองแถวสามเออจะตัวไวเพื่อนเอ้ยเกือบเกือบไม่รอดในตัวไวเชื่อมนะอืมสวยเชียวโอ้โหมาครับมาคูดเก้าไปเต็มเหนียวไปเต็มคาราเบลไปจับนี้มาอีกเท่าไหร่หมื่นสามครับผมโอ้โหสุดๆไปเลยจ้าสุดๆไปเลยจ้าเอาสิเอาสิแตกไปสามหมื่นแลเริ่มเลย สบายใจแล้ว หมดออโต้ชุดนี้ผมพอเลยนะ เอาเหมือนจะไม่แจกแล้วด้วย เหมือนจะไม่แจกแล้วด้วยมาอีกไหมอืมอีกสักชุดก่อนจาก อีกสักชุดก่อนจากได้ไหมอืมเอแถวแรกไม่ลงนะ อีกสักชุดไหมโอ้โห หมดแล้วอ่ะพอดีกว่าเมื่อนไอ้แปหลีหน้ากันจาก720นะเพื่อนๆนะ แตกมา29,866นะครับ ผม เอาถอนกันไปเลยสิ ถอนไปเลยจ้ะ2986เอาให้หมด